ซื้อไปพันหนึ่งจ่ายมาร้อยหกสิบสี่บาทนะ โอ้โห เอา้าโอ้ย เอาแล้วไงกดเบ็ดยี่สิบอะกดครั้งเดียวมันเข้าฟรีเกมเลยว่ะ โห มาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะ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 ที่ 7 บาท นะ 7 บาท สัก 30 หมุน ไป เฮียขออนุญาตยังไม่เปิด เทอร์โบนะดูหน้าเกมไปก่อน นะ ว่ามันเป็นยังไงนะ โอ้โหเเกมนี้รอบนั้นมาก็แตกดีเหมือนกันนะใช้ได้เลย นะ ปะคูณ 6 ไปดอกนี้ 25 บาทนะ โอ้โหเอนี่เฮียทุนมา 700 นะ เลข มงคลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะเจเต็มแถวมา 11 บาทตัวคูณลงมาหน่อยไม่มาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเทอร์โบเลยนะ ก็ความรวดเร็วนะโอ้เจแถว 2 ไม่ลงนะไปอ่ะ 10 มาประแจประแจประแจประแจแถว 2 ไม่มาคูณ4ไปดอกนี้28 บาทนะก็กำไรอยู่นะ โอ้โห ประแจเต็มแถว เลย นะ 10 ยังมา ต่อ มีวายมาเชื่อม เจมาต่อ คูณ 3 ไป ดอกนี้ โอ้โห168 บาท ว่ะ เอาเรื่อง ว่ะปะมาดี นะยีบเอ็ดหมุน นะค้างนิดหน่อยนะ อ่ะคูณ 3 ไป ดอก นี้ 6 บาทนะ ไป อ่ะ เจจ่ายมาลดตัวแพงไม่ลงไม่เป็นไร นะ ตอนนี้ก็พูดถึงกำไร แล้ว นะร้อยหาสิบบาท ก็เอาเรื่องอยู่นะ อ่ะล้อ จ่ายตัวแพงสิบมา ดอกนี้คูณสองมารอแล้ว นะ เคยังมาต่อเจ แถวสองว่า ไงไม่มาไม่เป็นไร คูณสองไปเก้าบาทนะเบ็ดเจ็ดบาท ตัวแตกมันก็แตกน้อยนะ แตก ไม่เยอะเท่าไหร่นะ ลองดูนะไป อ่ะ ประแจมา เคยังมาต่อ อ่ะ คูณ3ไปดอกนี้เท่าไหร่63 บาทนะ ไป แต่ก็แตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะแตกเรื่อย ๆ ไม่ค่อยไหลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ โอ้โห ลองเลื่อนไปเบ็ด 8 บาทดู สิ เบ็ด 8 บาท สัก 30หมุนนะปะลองดูนะ อ่ะเจจ่าย มาปัจแจจ่ายมาดอกนี้ เคยังมาต่อ โอ้โห คูณ3ไปดอกนี้เท่า ไหร่ 69 บาทนะ ก็ ยังกำไรอ่ะ เอ้าเข้าฟรี เกมเลยนะ อ่ะมาดูกันว่าฟรีเกมของเฮียจะเป็นยังไงนะ เข้าเบ็ด 8 บาทวะอ่ะลองดูนะ6บุญ อ่ะเคจ่ายมาก่อน เคจ่ายมาเท่าไหร่9บาทโอ้ยวายมาเชื่อมดอกนี้ ตัวคูณคูณ6นะตอนนี้ ไป อ่ะประแจมา สี่สิบสามบาท อุ้ยล้อเต็มแถวอุ้ยดอกนี้ โอ้โห ชุดใหญ่สองร้อยยี่สิบบาท โอ้ยเอา เรื่องว่ะไปนะไปนะ เข้า ฟรี เกมนะเบ็ดแปดบาท อุ้ย คูณสิบคูณสิบมา รอ แล้ว ตอนนี้ คูณสิบหกไปดอกนี้ เท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดบาทนะ อีกหนึ่งหมุน อือไม่มีแล้วนะ หมดเรียบร้อย 358 บาท ก็ถือว่าโอเคอยู่นะปะไปไวๆลยนะ หมดหมุน เบ็ด8บาทเมื่อไหร่ จะเปลี่ยนเบ็ดนะปะเปลี่ยนเบ็ดหรือลองซื้อดูดีวะ อยากซื้ออเกมเนี้ยเดี๋ยวลองซื้อดูก็ได้นะ เดี๋ยวหมดหมุนเมื่อไหร่เฮียซื้อแล้วนะ ขอลองซื้อดูนะคูณห้าไปก่อนนะ ดอกนี้สี่สิบแปดบาทจัดมาจิงทวน เบ็ดแปดบาทเสื้อสี่ร้อยอ่ะถ้า เบ็ดยี่สิบซื้อเท่าไหร่นะ เอ้ยพันหนึ่งเอาดีซื้อได้นะโอ้โหซื้อได้นะ แต่หมดเลยนะ ถ้ามันไม่จ่ายก็คือหมดนะ มา ไปเคจ่ายมาดอกนี้คูณสิบสามเข้าไปเท่าไหร่ร้อยสี่บาทนะ อ่ะเจจ่ายมา เค โอ้ยเคแถวสามไม่ลงนะอืออีกสี่หมุนโอ้โหคิว ตัวคูณเราเพิ่มเยอะแล้วนะขอตัวจ่ายก่อน เอา้าลดมาแถวหนึ่งโอ้โหลดตัวแพงไม่มาว่ะโอ้โหตัวคูณเราเยอะคูณเยอะไม่จ่ายโอ้โหโอ้โหคูณเยอะไม่จ่าย โหอยากหมดเลยอะซื้อไปพันหนึ่งจ่ายมาร้อยหกสิบสี่บาทนะโอ้โหเอาโอ้ยเอาแล้วไงกดเบ็ดยี่สิบอะกดครั้งเดียวมันเข้าฟรีเกมเลยว่ะโห มาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้โหนึกว่าเอ้ามาว่ะมาว่ะยี่สิบบาท คูณ14ไปดอกนี้ เท่าไหร่โห280 เลยนะเอ้ยกดเข้าเองนี่มันจ่ายเยอะกว่าว่ะโอ้ยเอถ้า A แถวหนึ่งมานะ โอ้ยพระแจมาดอกนี้โอ้ยคูณ16ล้อโอ้ยเคมาดอกนี้โอ้ยคูณ18ไปดอกนี้เท่าไหร่โอ้โห2,736 นะ โอ้โหอย่างเอาอะโอ้โหกำไรนะตอนนี้ เพนดีกว่าเพนดีกว่าอย่างนี้เพนดีกว่าโอ้โหสิบไปดอกนี้ดอกนี้เท่าไหร่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทนะ โอ้โห เพนดีกว่านะ โห กดเข้าฟรีเกมนะ กดดอกเดียวนะเบ็ดยี่สิบเข้าฟรีเกมโคตรแตกเลยนะโอ้โห แนะนำเลยนะเกมนี้นะสปีดวินเนอร์นะ นี่เฮียทุนมา 700นะเฮียบวกมา 4,000 กว่านะ ก็เลิกดีกว่านะ ไม่ไปต่อแล้วนะ ยังไงใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มังต้ดีเฮียจะมาจัดให้นะส่วนในเฮียผมละฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ